您好，欢迎来到我们的博物馆。您好，门票费用是多少？每人一百泰铢。这里有时间限制吗？没有限制的，先生。如果您愿意，你可以一直在这里参观。我能拿一本导游册吗？当然可以了，女士。您可以在博物馆入口处领取。 สำหรับบทเรียนที่ 5 ตอนที่ 1นี้เป็นสถานการณ์ในพิพิธภัณฑ์หอยแห่งหนึ่ง พนักงานต้อนรับกล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวถามราคาค่าเข้าชม พนักงานต้อนรับแจ้งราคาค่าเข้าชม 100 บาทต่อคน นักท่องเที่ยวถามว่ามีการจำกัดเวลาหรือไม่ พนักงานต้อนรับตอบว่าไม่มีการจำกัดเวลา นักท่องเที่ยวสามารถใช้เวลาในพิพิธภัณฑ์นานแค่ไหนก็ได้ นักท่องเที่ยวขอแผ่นพับแนะนำพิพิธภัณฑ์ พนักงานต้อนรับตอบว่า แผ่นพับนักท่องเที่ยวสามารถหยิบได้ตรงทางเข้า พิพิธภัณฑ์ สำหรับประโยค你好欢迎来到我们的博物馆แปลว่าสวัสดีค่ะ พิพิธภัณฑ์ของเรายินดีต้อนรับคำว่า你好แปลว่าสวัสดี คำว่าว่าหญิงแปลว่าขอต้อนรับหรือยินดีต้อนรับ คำว่าหลายต่อแปลว่ามาถึง คำว่า我们แปลว่าพวกเรา คำว่า的เป็นคำไวยากรณ์แปลว่าของ คำว่า博物馆แปลว่าพิพิธภัณฑ์ สำหรับประโยค你好门票费用是多少แปลว่าสวัสดีครับค่าเข้าชมเท่าไหร่ครับ คำว่า你好แปลว่า สวัสดี คำว่า门票费用แปลว่า ราคาค่าผ่านประตูเกิดจากคำสามคำคือคำว่าเหมือนแปลว่า ประตู คำว่าเที่ยวแปลว่า ตั๋ว และคำว่า费用แปลว่า ค่าใช้จ่าย คำว่า是แปลว่า คือ คำว่า多少แปลว่า เท่าไหร่ มาจากคำว่าสองคำคือคำว่าหัวแปลว่ามาก และคำว่าเฉาแปลว่าน้อยสำหรับประโยค每人一百泰铢แปลว่าคนละ 100 บาท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 คำว่า时间แปลว่าเวลา คำว่า限制แปลว่าจำกัด คำว่า吗แปลว่าไหมสำหรับประโยค没有限制的如果您愿意 你可以一直在这里参观。แปลว่าไม่จำกัดเวลาครับ，คุณเดินชมนานแค่ไหนก็ได้ครับ。คำว่า没有，แปลว่าไม่มี。คำว่า限制，แปลว่าจำกัด。คำว่า的，แปลว่าของ。คำว่า如果，แปลว่าถ้าหาก。คำว่า你，แปลว่าคุณหรือท่าน。คำว่า愿意。 แปลว่าปรารถนาหรือต้องการคำว่ามีแปลว่าคุณคำว่าเฮ้ยแปลว่าทำได้คำว่าอีจีแปลว่าตลอดคำว่า在แปลว่าที่คำว่า这里แปลว่าที่นี่คำว่า参观แปลว่าเยี่ยมชม สำหรับประโยค我能拿一本导游册吗 แปลว่าฉันหยิบคู่มือนำเที่ยวได้ไหม ในที่นี้หมายถึงมีแผ่นพับนำเที่ยวหรือไม่ คำว่าวแปลว่าฉัน คำว่าหนังแปลว่าขออนุญาต คำว่าหนาแปลว่าหยิบ คำว่าีป็นแปลว่าหนึ่งเล่มหรือหนึ่งแผ่นถ้าเป็นแผ่นพับ คำว่าต่ยสือแปลว่าคู่มือนำเที่ยว คำว่ามาแปลว่าไหม สำหรับประโยค当然可以了女士您แปลว่าได้ หยิบตรงทางเข้าได้เลย คำว่า当然แปลว่าแน่นอน คำว่า可以แปลว่าได้ คำว่า แปลว่าแล้ว คำว่า女士แปลว่าคุณสุภาพสตรี คำว่า您แปลว่าคุณหรือท่าน คำว่า可以แปลว่าได้ คำว่า 在แปลว่าที่คำว่า博物馆แปลว่าพิพิธภัณฑ์คำว่า入口处แปลว่าประตูทางเข้าคำว่า领取แปลว่ารับเอาหรือหยิบ